ษฎีการสื่อสารและสื่อการศึกษา ในหัวข้อนี้เราจะพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องสื่อการศึกษา ซึ่งมีหัวข้อย่อยดังนี้ 1. ประเภทของสื่อการศึกษา 2. หลักการเลือกสื่อการศึกษา 3. การวางแผนการใช้สื่อการศึกษาและ 4. การใช้รูปภาพประกอบการเรียนการสอนแบบบรรยาย สื่อการศึกษา สื่อ มีเดียหรือมีเดียน ในภาษาลาติน หมายถึงบีทวีนซึ่งแปลว่า ระหว่างคำว่าสื่อจึงหมายถึง สิ่งที่เป็นพาหนะ ในการนำข้อมูลจากแหล่งกำเนิดจากผู้ส่งไปสู่ผู้รับ ในการศึกษา เมื่อผู้สอนนำสื่อมาใช้ประกอบในการสอนก็จะเรียกว่า สื่อการสอน และเมื่อผู้เรียนใช้สิ่งนั้นในการเรียนก็จะเรียกว่า สื่อการเรียน ซึ่งโดยรวมจะเรียกว่า สื่อการเรียนการสอนสำหรับสื่อการศึกษานั้นหมายถึง สิ่งที่ใช้เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ทักษะและเจตคติให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ ประเภทของสื่อการศึกษา การจำแนกสื่อการศึกษานั้น สามารถจำแนกได้เป็นประเภทต่างๆ ซึ่งอยู่กับเกณฑ์ในการจำแนก มีนักวิชาการหลายๆ ท่าน ได้จำแนกสื่อการศึกษาไว้หลายแนวคิด เช่น การจำแนกสื่อการศึกษาตามประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดของเอ็ดการ์เดล เอ็ดการ์เดลได้จำแนกสื่อการศึกษาไว้ตามประสบการณ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน ท่านได้กล่าวถึงกลวยประสบการณ์ในหนังสือ Audio Visual Methods in Teaching ท่านกล่าวถึงการสื่อสารและการจัดประสบการณ์ในการศึกษาในรูปกลวย ซึ่งมีการพัฒนาแนวคิดมาจากการใช้ประสบการณ์ โดยเริ่มจากประสบการณ์โดยตรง ประสบการณ์จำลอง ประสบการณ์การแสดง การสาธิต การศึกษานอกสถานที่หรือทัศนศึกษา การจัดแสดงและนิทรรศการ ภาพเคลื่อนไหว เสียงและภาพนิ่ง ภาพสัญลักษณ์และสัญลักษณ์ทางวาจา การจำแนกสื่อการศึกษาตามลักษณะการสื่อความหมายทางเสียงและภาพ การจำแนกสื่อตามลักษณะที่ใช้ในการสื่อความหมายทางเสียงและภาพ ตามแนวคิดของโรเบิร์ตอีเดอร์คีเฟอร์ ซึ่งได้แบ่งประเภทของสื่อไว้ 3 ประเภท 1. สื่อที่ไม่ใช้เครื่องฉาย 2. สื่อที่ใช้เครื่องฉาย 3. สื่อเสียง สื่อที่ไม่ใช้เครื่องฉายได้แก่ สื่อที่ใช้ในการสื่อสารทางทัศนะการมองเห็น โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องฉายร่วมด้วย สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ สื่อภาพ กระดานสาธิต และกิจกรรม 2. สื่อที่ใช้เครื่องฉายได้แก่ วัสดุและอุปกรณ์ ซึ่งจะมีการสื่อสารผ่านทางภาพและเสียง หรือทั้งภาพและเสียง โดยผ่านทางเครื่องฉายแบบต่างๆ รวมถึงเครื่องถ่ายทอดสัญญาณผ่านขึ้นทางจอภาพ 3. สื่อเสียง เป็นวัสดุและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการสื่อสารด้วยเสียง เช่น เครื่องเล่นซีดี เครื่องเล่นเทป หรือเครื่องบันทึกเทป การแบ่งสื่อการศึกษาตามประเภทของทรัพยากรการเรียนรู้ ตามแนวคิดของโดนัลด์พีอีลีหนึ่งบุคคล หมายถึง บุคลากรทั้งในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ ในระบบการศึกษา เช่น ครู อาจารย์ ผู้สอน ผู้บริหารและบุคลากรทางการสื่อสาร บุคลากรนอกระบบการศึกษา เช่น ศิลปิน นักเขียน นักข่าว หรือผู้เชี่ยวชาญที่ประกอบอาชีพอยู่ในแต่ละสาขาวิชาชีพ 2. วัสดุ หมายถึง วัสดุที่มีเนื้อหาบทเรียน หรือเนื้อหาสาระความรู้ในลักษณะต่างๆ ซึ่งบรรจุอยู่ในวัสดุนั้น 3. อาคารสถานที่ หมายถึง ตัวตึกที่ว่าง สิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมและสิ่งอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานที่ เช่น โรงงาน ตลาด สถานที่ทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์เป็นต้น 4. เครื่องมือและอุปกรณ์ เป็นทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อช่วยในการผลิต หรือการใช้ร่วมกับทรัพยากรอื่น ๆ เช่น สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ 5. กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น เกม การสัมมนา การจัดทัศนศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะในแต่ละวิชา หรือกิจกรรมทางการเรียนการสอน การแบ่งประเภทของสื่อการศึกษาตามรูปแบบของสื่อ 6 ประเภท 1. ข้อความ เช่น ข้อความต่างๆ ในหนังสือ หรือในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็จัดเป็นข้อความ 2. เสียง 3. วิดีทัศน์ ได้แก่ การถ่ายทอด ลักษณะภาพเคลื่อนไหวและเสียงในภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ 4. ภาพนิ่ง ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพวาด ทั้งที่ปรากฏบนกระดาษหรือที่ปรากฏบนหน้าจออิเล็กทรอนิกส์ 5. วัตถุสิ่งของ ได้แก่ สิ่งต่างๆ ทั้งที่เป็นสิ่งของจริงหรือของจำลอง 6. บุคคล เช่น ครูหรือผู้เชี่ยวชาญ หลักการเลือกสื่อการศึกษา ในการเลือกสื่อการศึกษามาใช้ในการประกอบการเรียนการสอนนั้น ผู้สอนจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนให้ชัดเจนก่อน เพื่อที่จะใช้วัตถุประสงค์นั้นเป็นหลักในการเลือกสื่อมาประกอบการเรียนการสอน ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากหลักการต่างๆ ดังนี้ 1. สื่อนั้นจะต้องสัมพันธ์กับเนื้อหาบทเรียนและจุดมุ่งหมายที่จะสอน 2. สื่อที่เลือกมานั้นจะต้องมีเนื้อหาที่ถูกต้องทันสมัยและน่าสนใจ 3. สื่อที่จะนำมาใช้นั้นเหมาะสมกับวัยระดับชั้น ความรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียน 4. สื่อที่นำมาใช้นั้น มีวิธีการใช้ที่ไม่ซับซ้อนและไม่ยุ่งยากจนเกินไป มีความสะดวกในการนำมาใช้ 5. สื่อนั้นจะต้องมีคุณภาพ มีเทคนิคในการผลิตที่ดี มีความชัดเจนและเป็นจริง 6. ในด้านการลงทุนของสื่อนั้นจะต้องไม่มีราคาที่แพงจนเกินไป จะเห็นได้ว่า ทั้ง 6 หลักการนี้จะสอดคล้องกับหลักในการพิจารณาเลือกสื่อการศึกษา 12 ประการของอาจารย์สมหมายการชนะโชตซึ่งมีหลักการดังนี้ 1. การพิจารณาถึงความเหมาะสม สื่อที่จะนำมาใช้นั้น มีความเหมาะสมกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนหรือไม่ 2. ความถูกต้อง สื่อที่จะนำมาใช้นั้นจะช่วยให้ผู้เรียนได้ข้อสรุปว่าในเนื้อหานั้นถูกต้องหรือไม่ 3. ความเข้าใจ สื่อที่จะนำมาใช้นั้นจะต้องช่วยให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้เรียน 4. ประสบการณ์ที่ได้รับ สื่อที่จะนำมาใช้นั้น จะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนได้หรือไม่ 5. เหมาะสมกับวัย ระดับชั้นจำนวนผู้เรียน ความสามารถ ความสนใจ รวมถึงทักษะและรูปแบบการเรียนของผู้เรียน 6. เหมาะสมกับทัศนคติและทักษะของครูผู้สอนหรือไม่ 7. ใช้การได้ดี ในแง่ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้ดีหรือไม่ 8. ความคุ้มราคากับการลงทุนในการผลิต และการนำมาใช้นั้นคุ้มต่อการลงทุนหรือไม่ 9. สื่อนั้นช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน ตามที่ครูกำหนดไว้ในวัตถุประสงค์หรือไม่ 10. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาสื่อนั้นเหมาะสมหรือไม่ 11. สื่อนั้นช่วยเสนอแนะกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติเพิ่มเติมได้หรือไม่ 12. มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้สื่อนั้นหรือไม่ เช่น ความสว่าง สถานที่ การวางแผนในการใช้สื่อการศึกษา ในการใช้สื่อการศึกษานั้น ผู้สอนจะต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การใช้สื่อการศึกษานั้น บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในที่นี้จะขอนำเสนอรูปแบบในการวางแผนในการใช้สื่อการศึกษาของไฮนิกและคณะ ซึ่งเรียกว่า actual model ไฮนิกและคณะ ได้เสนอแบบจำลองในการใช้สื่อการศึกษาอย่างมีระบบ ซึ่งเรียกว่า the actual model ซึ่งมีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 1. การวิเคราะห์ผู้เรียน เป็นการวิเคราะห์คุณลักษณะของผู้เรียนเพื่อให้ทราบว่า ผู้เรียนนั้นมีความพร้อมในการเรียนมากน้อยเพียงใด เพื่อที่จะใช้ในการตัดสินใจเลือกสื่อ ให้มีความสัมพันธ์กับลักษณะของผู้เรียน ซึ่งสิ่งที่จะนำมาวิเคราะห์ได้แก่ ทักษะที่มีมาก่อนของผู้เรียน เพื่อให้ทราบว่า ผู้เรียนนั้นมีความรู้พื้นฐาน หรือทักษะที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนนั้นมากน้อยเพียงใด 2. ทักษะเป้าหมาย เพื่อที่จะให้ทราบว่าผู้เรียนมีความชำนาญในทักษะที่จะสอนนั้นมาก่อนหรือไม่ เพื่อที่จะได้สอนให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 3. ทักษะในการเรียน เพื่อที่จะทำให้ทราบว่าผู้เรียนนั้นมีความสามารถขั้นต้น ทั้งทางด้านภาษา การอ่านเขียน การคำนวณ และสิ่งที่จะเป็นอื่น ๆ ที่ช่วยในการเรียนรู้ 4. ทัศนคติ เพื่อที่จะได้ศึกษาว่าผู้เรียนนั้นมีทัศนคติอย่างไรต่อวิชาที่จะเรียน 2. การกำหนดวัตถุประสงค์ เป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้สอนได้ทราบ และใช้เป็นแนวทางในการเลือกสื่อ และวิธีการเรียนรู้ และช่วยในการจัดลำดับกิจกรรมในการเรียนรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน นอกจากนี้ยังช่วยใช้ในการประเมินผลผู้เรียนให้ถูกต้องได้อีกด้วย 3. การเลือก ดัดแปลงหรือออกแบบสื่อ ในขั้นนี้สามารถแบ่งวิธีออกได้ 3 วิธีคือ 1. การเลือกสื่อซึ่งอาจเลือกมาจากสื่อเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยการตรวจสอบดูว่า สื่อที่นำมาใช้นั้น สิ่งใดในสถานศึกษา มีใช้อะไรเป็นสื่อได้บ้าง โดยเลือกให้ตรงกับลักษณะของผู้เรียนและวัตถุประสงค์ของการเรียน เช่น สื่อที่มีอยู่ในเนื้อหาข้อมูลและกิจกรรม ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ การเลือกสื่อนั้น จะขึ้นอยู่กับวิธีการสอน และเนื้อหาในบทเรียน รวมถึงข้อจำกัดของสถานการณ์ในการเรียนด้วย แต่หากสื่อที่เลือกนั้นไม่ตรงกับลักษณะของผู้เรียน หรือวัตถุประสงค์ของการเรียน หรือสถานการณ์การเรียน ผู้สอนอาจจะดัดแปลงสื่อเดิมที่มีอยู่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลางบประมาณ หรืออาจจะต้องออกแบบสื่อใหม่ ในกรณีที่ไม่มีสื่อเดิมอยู่ หรือสื่อเดิมที่มีอยู่นั้น ไม่สามารถดัดแปลงได้ตามที่ต้องการ 4. การใช้สื่อ การใช้สื่ออาจแบ่งได้ออกเป็นขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 1. การศึกษาสื่อก่อนการใช้สื่อ 2. การจัดเตรียมสถานที่และเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆ 3. การเตรียมตัวผู้เรียน 4. การควบคุมชั้นเรียน 5. การกำหนดการตอบสนองของผู้เรียน การให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน และเปิดโอกาสให้มีการตอบสนองนั้น นับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการเรียนการสอน ซึ่งการตอบสนองของผู้เรียนจะมีมากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับสื่อและวิธีการนำสื่อนั้นมาใช้ สื่อบางชนิด ปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมแตกต่างกัน อาจแบ่งได้ออกเป็นสองลักษณะ คือ การตอบสนองโดยเปิดเผย เช่น การให้ผู้เรียนเขียน หรือแสดงความคิดเห็น และการตอบสนองภายในตัวผู้เรียนเอง เช่น การคิดในใจ 6. การประเมิน การประเมินสามารถกระทำได้ 3 ลักษณะ คือ 1. การประเมินกระบวนการสอน เป็นการประเมินว่าสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ ทั้งในด้านผู้สอน สื่อการสอน และวิธีการสอน โดยในการประเมินนั้นสามารถทำได้ทั้งในระยะก่อน ระหว่าง และหลังการสอน 2. การประเมินความสำเร็จของผู้เรียน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่ามีเกณฑ์เท่าใด เช่น การทดสอบ การสอบปากเปล่า หรือการตรวจสอบจากผลงานของผู้เรียน 3. การประเมินสื่อและวิธีการสอน โดยการให้ผู้เรียนได้อภิปรายและวิจารณ์ให้ความเห็นเกี่ยวกับสื่อและวิธีการสอนนั้น จากตัวอย่างแบบจำลอง actual model นี้จะเห็นว่า เป็นแบบจำลองที่มีการเน้นการวางแผนอย่างเป็นระบบ ในการใช้สื่อ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งสำหรับผู้สอนในการวางแผนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นการออกแบบ จนถึงขั้นการประเมินผล การใช้รูปภาพประกอบการเรียนการสอน รูปภาพหรือทัศนวัสดุ มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนคือ ช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจบทเรียนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ใช้เวลาน้อยกว่าการฟังบรรยายหรืออธิบายเพียงอย่างเดียว โดยการมองเห็นภาพของคนส่วนใหญ่มีลักษณะดังนี้ ในครั้งแรกนั้นจะมองดูภาพไปทั่วๆก่อน แล้วจึงเลือกดูรายละเอียดภายหลัง การมองดูรูปภาพจะมองดูรูปภาพจากบริเวณด้านซ้ายมือด้านบนมากที่สุดก่อน ถัดมาจึงลงมาบริเวณด้านซ้ายล่าง ด้านขวาบน และด้านขวาล่างน้อยที่สุดตามลำดับ ผู้ดูแต่ละคนจะเห็นสิ่งต่างๆ ในภาพแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์เดิม ภูมิหลัง วัฒนธรรม ทัศนคติ และวุฒิภาวะ คนส่วนใหญ่ชอบดูภาพสีมากกว่าภาพขาวดำ ผู้ดูควรได้รับการแนะนำล่วงหน้า จึงจะทำให้เห็นสิ่งที่ตรงกับวัตถุประสงค์ มากกว่าการไม่มีคำแนะนำหลักในการเลือกภาพมาใช้ในการเรียนการสอนมีดังนี้ 1. เสนอเรื่องราวหรือเนื้อหาได้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง 2. ตรงตามวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน 3. เหมาะกับความสนใจและวัยของผู้เรียน 4. เกี่ยวข้องกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 5. แสดงเรื่องสำคัญเพียงเรื่องเดียว และชี้ชัดในสิ่งที่ต้องการสื่อความหมาย 6. มีขนาดใหญ่ คมชัด สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและทั่วถึง 7. มีสัดส่วนและขนาดที่ถูกต้องกับความเป็นจริง 8. มีการจัดองค์ประกอบภาพที่ดี มีความสมดุล มีความสวยงามและน่าสนใจ